จรรยาบรรณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ตสงบสุขนะคะอารีนีแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดานะคะจึงได้รวบรวมกฎกติกามารยาทและก็วางเป็นจรรยาบรรณอินเทอร์เน็ต ไว้ดังนี้ค่ะ จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีเมลบ็อกซ์หรืออีเมลแอดเดรสที่ใช้อ้างอิงในการรับส่งจดหมาย จึงทำให้ความรับผิดชอบต่อการใช้งานอีเมลในระบบ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ เพราะจดหมายมีการรับส่งโดยระบบ หากมี จดหมายค้างในระบบจำนวนมาก จะทำให้พื้นที่บัฟเฟอร์ของจดหมายในระบบหมด และเป็นผลให้ระบบไม่สามารถรับส่งจดหมายได้อีกต่อไป จนทำให้ระบบปฏิเสธการรับส่งจดหมาย เพราะไฟล์ในระบบเต็มนะคะ ดังนั้นจึงควรมีการรับผิดชอบในการดูแลตู้จดหมายของตนเอง ดังนี้ค่ะ รวจสอบจดหมายทุกวัน และจะต้องจำกัดจำนวนไฟล์ของข้อมูลในตู้จดหมายของตนเอง ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการแล้ว ออกจากดิสเพื่อลดปริมาณการใช้ดิสให้จำนวนจดหมายอยู่ในตู้น้อยที่สุดค่ะ ให้ทำการโอนย้ายจดหมายจากระบบ ไปไว้ยัง PC หรือฮาร์ดดิสของตนเอง เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง พึงระลึกเสมอนะคะว่า จดหมายที่เก็บไว้ในตู้จดหมาย อาจถูกผู้อื่นแอบอ่านได้ ไม่ควรเก็บข้อมูลหรือจดหมายที่คุณคิดว่าไม่ใช้แล้ว เสมือนว่าเป็นประกาศอยู่ในตู้จดหมายนะคะ และจรรยาบรรณสำหรับผู้สนทนานะคะ หรือว่าใช้ระบบแชทบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการตอบโต้กันในระบบออนไลน์นะคะ ก็จะมีหลายรูปแบบทั้งการเขียน หรือว่าการสนทนา ซึ่งจะต้องมีมารยาทที่สำคัญดังนี้ค่ะ ควรเรียกสนทนาแต่ผู้ที่เรารู้จักหรือผู้ที่เราต้องการสนทนาด้วยเท่านั้นนะคะ หรือบุคคลที่เรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องติดต่อด้วย ควรระลึกเสมอนะคะว่า การขัดจังหวะผู้อื่นที่กำลังทำงานอยู่ อาจสร้างปัญหาได้ และก่อนการเรียกคู่สนทนา นะคะ ก็ควรตรวจสอบสถานะการใช้งานของคู่สนทนาที่ต้องการเรียก เพราะการเรียกแต่ละครั้ง จะมีข้อความไปปรากฏบนหน้าจอของอีกฝ่าย ซึ่งก็อาจจะสร้างปัญหาการทำงานได้ค่ะ หลังจากเรียกไป ผู้ที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับ แสดงว่า คู่สนทนาอาจติดงานสำคัญ ขอให้หยุดการเรียก เพราะข้อความที่เรียกจะต้องปรากฏบนหน้าจออย่างแน่นอน ควรใช้วาจาสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแทรกอารมณ์ขัน ควรกระทำกับบุคคลที่รู้จักและคุ้นเคยแล้วเท่านั้นนะคะ จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้กระดานข่าว ระบบข่าวสารที่ให้บริการในสังคมอินเทอร์เน็ต มีหลากหลายรูปแบบนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นการบอกรับสมาชิก แล้วก็ให้ข่าวสารกับสมาชิกด้วยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ดังนั้นผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเขียนข่าวลงบนกระดานข่าว จะต้องเคารพกฎกติกามารยาทโดยเคร่งครัดนะคะ ซึ่งมีข้อปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ค่ะ เขียนเรื่องให้กระชับ ข้อความควรสั้นไม่เยินเยอะและก็ตรงประเด็นไม่กำกวมนะคะ ใช้ภาษาที่เรียบง่าย สุภาพ เข้าใจง่าย โดยข้อความที่เขียนควรจะเป็นหัวข้อเดียวกันนะคะ ในการพูดพาดพิงถึงบุคคลอื่น ให้ระมัดระวังการละเมิด หรือการสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติในข้อนี้ การใช้อีเมลอาจจะตรงประเด็นกว่านะคะ ควรอ้างอิงแหล่งข่าวได้ คือให้ที่มาของแหล่งข้อความไม่เขียนคมลอย หรือว่าใช้ข่าวลือเขียนข่าวเพื่อความสนุกโดยขาดความรับผิดชอบนะคะ ควรจำกัดความยาวของข่าวและหลีกเลี่ยงตัวอักษรพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจมีปัญหาในการแสดงผลค่ะ ข่าวบางข่าวมีการอ้างอิงต่อๆกันมา ดังนั้นการเขียนข่าวจึงควรพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรส่งจดหมายไปยังผู้ที่รายงานข่าวเข้ามาค่ะ ไม่ควรใช้เครือข่ายเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรืองานเฉพาะของตน การเขียนข่าวทุกครั้งจะต้องลงชื่อ หรือว่าตำแหน่งที่อ้างอิงได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะ ในการทดสอบการส่งข่าวออกไปไม่ควรทำพั่มเพื่อนะคะ เพราะการส่งข่าวแต่ละครั้ง จะกระจายไปทั่วโลกค่ะ การเน้นคำนะคะ ก็ให้ใช้เครื่องหมายดอกจันแทนค่ะ ไม่ควรนำข้อความที่ผู้อื่นเขียน ไปกระจายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ ไม่ควรใช้ข้อความตลกขบขัน หรือคำเฉพาะกำกวม หรือคำหยาบคายในการเขียนข่าว ให้ความสำคัญในเรื่องของลิขสิทธิ์ และไม่ควรละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นค่ะ ไม่ควรคัดลอกข่าวจากที่อื่น แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้งานจริง ควรอ้างอิงแหล่งที่มานะคะ ไม่ควรใช้กระดานข่าวเป็นที่ตอบโต้หรือละเมิดผู้อื่นค่ะ เมื่อต้องการใช้คำย่อ ควรใช้คำย่อที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะคะ การเขียนข้อความจะต้องไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัว และระลึกเสมอนะคะว่า ข่าวที่เขียนหรืออภิปรายไปทั่วโลกนี้ จะมีผู้อ่านข่าวเป็นจำนวนมาก และในการเขียนคำถามลงในกลุ่ม จะต้องส่งไปในกลุ่มที่ตรงกับปัญหาที่เขียนนั้น และเมื่อจะตอบโต้ก็ควรตอบให้ตรงประเด็นค่ะ